สวัสดีครับ ผมอาจารย์วีรพจน์รัตนวานอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุรนทา ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้แบบออนไลน์ รายวิชาหลักพุทธธรรมครับ รายวิชานี้นำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสำหรับนักเรียน ในระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้ความเข้าใจในพุทธประวัติ หลักธรรมคาสั่งสอน ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา สามารถนำความรู้ไปวิเคราะห์ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินชีวิตครับ ในการเรียนออนไลน์ของเราทุกครั้ง ทุกท่านจะสามารถศึกษาเนื้อหาทั้ง 5 บท ได้จากสื่อที่จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งมีรูปแบบสื่อที่หลากหลายครับ ท่านสามารถศึกษาเนื้อหาหลักจากวิดีทัศน์และใบความรู้ นอกจากนี้เนื้อหาแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้ให้อีกด้วยครับ ผู้เรียนทุกท่านสามารถเลือกเรียนเนื้อหา แบบอิสระศึกษาทบทวนบทเรียน ทุกส่วนได้อยู่ตลอดเวลาครับ ในการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนทุกท่านต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงศึกษาเนื้อหาบทเรียนให้ครบถ้วนทุกบท และเมื่อศึกษาครบถ้วนหมดแล้ว ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนทุกท่านจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านนะครับ เมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเชิญเข้าสู่บทเรียนได้เลยครับ